ดอกสุดท้ายมาขอจังๆ นาทีเลย เออเหอสะบัดทองแดงมาหนึ่งเพิ่มไปจิ้วอีกหนึ่งดอกไปหมุนสายว่าไงจ๊ะเตรียมนะต้องเอาของตัวแพงได้ไหมสักหนึ่งรอบ ตัวเอโอ้โห ท่านชมเรียบร้อยพอดสามพันเจ็ดร้อยมาโอ้โหไม้ตัวนี้นี่ไงเราหนึ่งหมื่นแตกครับผมท่านชมมาเอาเรื่องมึงเตกนะ ถ้วยแดงมาอีกสี่พันเปรเราเป็นเรื่องครับผมนะ โอ้โห สวยงามพระรามเปรจัดไปรางวัลก็โตชัยโยโหฮิวม่แล้วท่านชมมาเอาเรื่อง โอ้โหเกลือมันจะจัดดีนะ มาเตะฟิลิปปินส์สุดท้ายพอดีท่านผู้ชมมา โอ้โห จังหวะมันได้ จังหวะมันดี โอ้ ผมนี่ถอดใจแล้วนะ พูดตามตรงนะท่านผู้ชมอะผมถอดใจแล้ว พูดตรงตรงพูดตรงๆ เลยว่าถอดใจจริงๆ เมื่อกี้นะ ขึ้นหรือยัง มาหรือยัง เทสเทสเทสอ่ะ อ่ะโอเค ครับผมมาเรียบร้อย อ่ะโอเค สัญญาณมา นะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยละกันนะครับผมนะเฮตต้นสเตตฝาดมาแล้วจ้าเพื่อนๆทางด้านสปปลาว่ายังไงสบายดีนะครับผมยินดีต้อนรับนะ ทุกท่านเลยที่เข้ามาจอยกันไม่ว่าจะเป็นในช่องเฮตต้นชาแนลช่องนี้นะครับก็ตัวไหนรอบเกมไหนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีช็อตดีช็อตเด็ดนะครับช็อตดังนะช็อตทำกำไรหนักๆ เปี้ยงป้างหรือว่าช็อตเทคนิคสวยๆนะครับผมเฮตต้นก็จะ ตัดคลิปตัวนั้นแล้วไปลงในช่องด้วยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับ ผมใครที่กดแล้วต้องขอบพระคุณจากใจมากๆจริงต้องกล่าวคำว่ากราบขอบพระคุณจากใจเลยนะ เพราะว่านะเฮต้นบอกหลายๆครั้งว่านะอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นรายได้ของเฮต้นก็คือช่องนี้แหละนะครับท่านผู้ชมมาถ้าไม่ได้รับแรงสนับสนุนแรงใจแรงเชียร์จากเพื่อนๆ แฟนคลับทุกท่านนะครับเฮต้นไม่มีช่องแล้วก็ไม่มีรายได้ในส่วนตรงนี้นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย กราบขอบคุณจริงๆฮะ อ่ะโอเคนะครับผมมาที่เกมดิโอเปร่าเดนัสตี้หรือว่าเกมนางงิ้วฮะ เกมงิ้วนั่นเองนะท่านผู้ชมฮะ ยังอยู่ที่เกมงิ้วนะ แล้วก็ล่าสุดคือผมไม่ได้ถอนนะครับตามที่บอกไว้นะ เออถ้าอ่ารอบเนี้ยมีช็อตเด็ดที่บวกหนักๆ ซึ่งผมเชื่อว่ามีเพราะผมจะซื้อฟีสปินนะครับท่านผู้ชมก็ ถ้าใครไม่ทันนะลองไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้แหละนะครับคลิปก่อนหน้านี้เลยนะ ผมอยู่ที่เกมนี้แหละเป็นช็อตต่อเนื่องเนาะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับอ่ะมารอบนี้ถือว่าเป็นอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะท่านโยมมาที่ผมบอกเลยว่าผมจะซื้อฟิสิปปิน แน่นอนตานี้ แต่ว่าเดี๋ยวขอญาตล้างหน้ากระดานไปหน่อยนะครับผมสัก4ี่ห้าหมุนเดี๋ยวว่ากันนะครับเบ็ดร้อยยังนะจ๊ะเบ็ดร้อยยังนะจ๊ะแต่ว่าซื้อฟิสิปปินเบ็ดร้อยแน่นอนนะขอญาตปรับไปที่เบ็ดห้าสิบนะท่านชมฮะไปเดี๋ยวล้างหน้ากระดานสี่ห้าหมุนอ่ะเทอร์โบไปเลย เมื่อกี้ก็ไปเข้าห้องน้ำมาท่านผู้ชมฮะไม่ได้ออกจากตัวเกมด้วยซ้ำนะ ผมค้างไว้นะครับ ค้างไว้เลยนะ เกมไม่ได้เตะเรานะ เออมา สวยนะ เจได้ไหม เออ สักทีฮะสี่ร้อยแปดสิบคอมโบนี้สวยนะ เออปะถึงไหมขอพันไปขอพันไปเรียบร้อยฮะมาหหนนนึึ่่่งงพัร้อยีสิบเจจ้ะแม่เจมาอีกหนึ่งแถวได้น้อยจัดเลยนะ เบ็ดห้าสิบแตกห้าบาท โอ้จะจะร้อง 1,135นะครับ ก็ไม่น่าเกียดนะ ยังได้อยู่เออรองเท้าแปลงร่างวายแถวสองมีต่อไหมนะเออยังได้อยู่นะแถวสามแปลงร่างวายมาหนึ่งแถวอืมตลับแดงตลับแต่งหน้า มา ตลับแต่งหน้าทาปาสทาคิ้วมาสวยแปลงร่างวายแถวสองมีต่อต่อไหมยังได้อยู่หน้าแดงมาได้น้อยหน่อยไม่เป็นไรจ้า เออ อ่ะคอมโบนี้จัดไป 1,165 นะครับ ไม่น่าเกียด ไม่ได้เกียดมายังได้อยู่ อ่ะ ท่านชมฮะมา พอละล้างหน้ากระดานกันเพียงพอแล้วได้กำไรขึ้นมาเพิ่มอีก 2,000 ด้วยซ้ำนะ 2,000 กว่า นะครับ อ่ะ เดี๋ยวซื้อฟิสปินให้ดูแล้วกันเกมนี้ดูดีซื้อเท่าไหร่ไปโอ้ 7,500 ถือว่าแพงอยู่นะ 75 เท่าเหรออ่ามาเดี๋ยวลองดูครับผมซื้อฟิสปินรอบ ซื้อฟิลิปปินเกมเดี๋ยวเปร่าเนี่ย เกมนางนิ้วเนี่ย จะแตกดีไหมมาเดี๋ยวลองดูพร้อมๆกันจ้า ลุยฮะเจ็ดพันห้านะ เป็นในส่วนของกำไรโอ้โห สเก็ตเตอร์ออกเยอะด้วยมาเพิ่มมาอีก 2 หมุนฮะ นะครับเป็น 12 หมุนนะ ถ้าปกติได้ 10 หมุนแล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นนะสะบัดธงฟ้าสะบัดธงแดงดูก่อนนะครับว่าจะมีแจกฟิลิปปินเพิ่มขึ้นมาอ่า เรียบร้อยฮะ จิ้วจิ้วมา1 2สวยงามพระรามแปดจัดไปจ้า10หมุนเพิ่มขึ้นมาอืมคูณ2แล้วจ้า เพิ่มข้นไปตามคอมโบทีละสองสเตปปัดธงแดงมาเตรียมเลยนะ เตรียมเลยนะตัวแพงขอออกได้ไหมโอ้โหจานแดงได้ไหมจานแดงได้ไหมเออเออมาอย่างนั้นแหละครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบจะไม่โอ้โหรองเท้าแถวสามไปไหนวะ โอ้โหไม่ไม่ไมาสักทีโอ้โหท่านชมมาผมบอกเลยนะหมื่นนะหมื่นแตกแน่นอนนะ ถ้าแถวสามมานะรองเท้านะอืมเนี่ยเห็นไหมมันมีตัวเชื่อมนะ ตัวหน้าขาวมันออกมาทำไมวะเนี่ย ไปอ่ะโอ้เอาชักจะเกลืออะไรทีเนี้ยอ่ะซื้อเจ็ดพันห้านะเฮ้ยขอสักทีซื้อเจ็ดพันห้านะเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมมาเกลือจัดเลยเรียบร้อยครับผมว่าเลยผมเรียบร้อยแน่ตอนเนี้ยนะ เมียด่าชัวร์ว่ะซื้อยังแพงนะอ้าวเพิ่มมาเนี่ยทั้งธงฟ้าธงแดงมาจิ้วจิ้วมาเพิ่มมีสามหมุนนะสะบัดธงแดงไปหนึ่งรอบธงฟ้าสักหนึ่งทีนะ ต่อไปนะ แปลงร่างเป็นวายนะธงฟ้านะยังไม่สะบัดนะนี่นะ คูณสี่ไปเลยจ้ะหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบอ้าว อ ขออนุญาตกดนะด่วนๆ เลยปะนะครับ 2,240สบัดธงฟ้าแปลงแร่ไว้สักหนึ่งดอก นะ ขอแถว234 นะ ขอแถว234 นะ มาเต็มนะ อืมสอง สองสี่หกด้วยสองสี่ห้าโอ้โห เอาเตรียมแปลงแร่ไว้เอได้ไหมขอเอได้ไหมเล่าเอหนึ่งสองเอหนึ่งสองมา โอ้โหท่านผู้ชม ไม่มีบุญแล้ววะนะดอกสุดท้ายมาขอจังๆนาทีเลยเออสบัดธงแดงมาหนึ่งเพิ่มไปจิ้วอีกหนึ่งดอกไป มุดสุดท้ายว่าไงจ๊ะ เตรียมนะต้องเอาของตัวแพงได้ไหมสักหนึ่งรอบ ตัวเอโอ้โหท่านชมเรียบร้อยพอสามพันเจ็ดร้อยมาโอ้โหไม้ตัวนี้นี่ไงเราหนึ่งหมื่นแตก ครับผมท่านชมมาเอาเรื่องมึงเตกนะ ถ้วยแดงมาอีกสี่พันเปรเราเป็นเรื่องครับผมนะ โอ้โห สวยงามพระรามเปรจัดไปรางวัลก็โตชัยโยโห ฮิวมาอีกแล้วท่านชมมาเอาเรื่องโอ้โหเกลือมันจะจัดดีนะมาเตะฟิลิปปินส์สุดท้ายพอดีท่านชมมา โอ้โหจังหวะมันได้จังหวะมันดี โอ้ผมนี่ถอดใจแล้วนะ พูดตามตรงนะทุกคนนะผมถอดใจแล้วพูดตรงตรงพูดตรงๆเลยว่าถอดใจจริงๆ เมื่อกี้นะ ออกดอกสุดท้ายแล้วก็แถมฟิลิปินเพิ่มมาอีกหนึ่ง รอบแล้วก็แตกใหญ่ด้วย อ่ะถือว่านะ โชคยังเข้าข้างเราครับผมสำหรับเกมนางยิวมันรอบนี้นะครับผมแตกทั้งหมด 24,950นะ ซื้อซื้อฟิลิปินไป 7,500เนี่ยต้องรีบพูดไปไหนวะเนี่ยนะครับ ซื้อฟิลิปปินไป 7,500ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับ ก็ได้ค่าซื้อฟิลิปปินส์คืนด้วยแถมกำไรด้วยเน้นๆนะครับผมโอเคไหมนะท่านผู้ชมผมว่าผมโอเคแล้วก็จะไปก็ไปผมไม่ไปนะ ผมขอหยุดเพียงเท่านี้นะครับผมนะขอยัดถอนนะครับผม 30,000 ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเหลือติดบัญชีไว้ 6,459 ผมจะลุยเกมดิโอเปร่าเดนัสตี้ซึ่งหนึ่งรอบแล้วกันรอบหน้านะท่านผู้ชมใครไม่ทันเตรียมเลยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้กระดิ่ง ติ๊งๆไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดนะครับผมจะลุยอีกหนึ่งครั้งแล้วกันสำหรับเกมดิโอเปร่านะผมมองว่า นะมันน่าจะยังแจกดีอยู่นะ ซื้อฟิลิปปินส์ก็ยังเข้าก็ยังกำไรอยู่ ถึงจะกำไรแบบไม่เปี้ยงป้างแต่ผมก็ถือว่าคุ้มนะท่านผู้ชมนะครับ อ้ารอบนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้แล้วกัน ผมขอญาตถอนสามหมื่นเดี๋ยวเลยเตือติดบัญชี 6,400 เนี่ยนะเดี๋ยวลุยต่อครับผมสักคู่เดียวนะ